นะฮะหมดทุกหมดรอบกันไปสำหรับในชิ้นนี้นะฮะเสียงก็มีดดังขึ้นเป็นสัยาเกืนแสดงว่าหมดรอบกันไปนะสำหรับตำบลในยุคเก่านะครับอ่ะหมดรอบกันลงมาท่านเบกันเช่นเดิมนะสำหรับตำเป็นขึ้นมานะครับครับผมเดี๋ยวจะให้นะฮะกับบทเพลงที่แนะนำกันมาด้วยสำหรับในชุดต่อไปนี้อ่านะครับผลงานเพลงที่แนะนำกันมาแล้วก็พยายามจัดสรรให้กันเต็มที่เลยนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ให้พี่น้องได้ลงสักครู่แล้วกันครับ